I hate you. trouble, but I can find a cure. You'll find your the bot, the to the the go to the out of the key, hey, be able to forget ถ้าปล่อยเล่นเผยไปเผาไม่เล่นก็คงแอบกอดมันต้องลองคอบต่อไม่ใช่เอาใจไปเลย จะเก็บสมองเอาไว้โยกคนที่ใช่ จะเก็บสมองเอาไว้โยกคนที่ใช่